อ้าว เราจับมาแล้วแล้วเราจะขายได้กำไรเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเรื่องนี้สำคัญเลยนะต้นเนี่ยเรื่องผลตอบแทนอ๋อครับ ไปดูกันเลย ผลตอบแทนและรายได้สำหรับราคาปลานิลหน้าฟาร์มในแต่ละภาคของไทยมีราคาแตกต่างกันอยู่บ้าง และราคาของแต่ละช่วงของปีก็มีความแตกต่างกัน ช่วงเดือนมกราถึงเดือนเมษายนจะเป็นช่วงที่ปลานินมีราคาถูกกว่าช่วงอื่นๆของปี เพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงควรจัดการการเลี้ยงให้ดี เพื่อขายปลานิลได้ในราคาที่ดีเช่นกัน ในการเลี้ยงปลานิลนั้น ผู้เลี้ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนในการเลี้ยงทั้งหมดได้แก่ ต้นทุนผันแปรและต้นทุนของที่นั่นเอง โดยต้นทุนผันแปรของการเลี้ยงปลานิลได้แก่ 1. ค่าแรงในการเตรียมบ่อ เตรียมกระชัง การเลี้ยงดูและการจับปลา 2. ค่าพันปลาในการเลี้ยงแต่ละรอบ 3. ค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงปลานิล 4. ค่าวัสดุในการเลี้ยง เช่นอ้วน วัสดุทำกระชัง 5. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าน้ำมันขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่ายารักษาโรค ค่าซ่อมบำรุง ส่วนต้นทุนของที่ได้แก่ ค่าใช้ที่ดินค่าเสื่อมอุปกรณ์ เมื่อนำต้นทุนทั้งสองชนิดมารวมกัน ก็จะได้ต้นทุนทั้งหมดนั่นเอง การที่เราเลี้ยงปลาโตเร็ว ไม่ใช่จะตอบว่าเราได้ตังค์เยอะ วิธีที่ปลาจะโต วิธีที่ปลาจะโตเนี่ย หรือวิธีที่จะทำตังค์ให้ได้เยอะ มันจะมีระบบของมันอยู่ คือระบบโครงสร้าง ปลาอ่อนเดือน อ่อนเดือนโตเร็ว มันไม่มีน้ำหนักหรอก เพราะกระดูกมันเล็ก แต่ถ้าปลาแก่เดือนปุ๊บ กระดูกโต น้ำหนักได้ โครงสร้างได้ เขาก็จะทำน้ำหนักได้อย่างดี แล้วทำกำไรได้ บางทีบางคนเลี้ยง5เดือน4เดือนปลา5เดือนเนี่ย แต่น้ำหนักได้ แต่มันกินอาหารเข้าไปเยอะ แต่ถ้าเราเลี้ยง 7 เดือนกับ 8 เดือนปุ๊บเนี่ย ระหว่างการเลี้ยงปุ๊บเนี่ย คือเราจะเราจะทำกำไรได้ดีกว่า เพราะกระดูกมันโต แล้วที่แน่ๆ ระหว่าง 4 เดือน กับ 5 เดือนต้องกินเต็มที่ แต่ถ้าระหว่าง 7 เดือน 8 เดือน กินมั่งไม่กินมั่งก็พื้น ๆ ได้กำไรเยอะกว่า โดยราคาขายเฉลี่ยหน้าฟาร์มอยู่ที่กิโลกรัม ละ 45 บาท ซึ่งหากคำนวณจากผลผลิตที่ได้ประมาณ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ หากต้นทุนจากการเลี้ยง 37 บาทต่อกิโลกรัม จะได้กำไร 8,000 บาทต่อไร่ ในการเลี้ยงปลานิล8-10 เดือน คำนวณดูดีก็รวยเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับปลานินนั้นถือเป็นอาหารที่เลี้ยงคนไทยและชาวโลกมาเป็นเวลาช้านาน และอาชีพการเลี้ยงปลานิลก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรและนำรายได้สู่ประเทศของเราอย่างมหาศาลขอบคุณนะจ๊ะปลานิลอ๋อ อย่างนี้นี่เอง น่าสนใจนะพี่นวยขอผมดูได้ไหม ได้สิ ได้สิ มีอีกหลายคลิปเลย เดี๋ยวเราพาไปดูกันแล้วกันไปเลย